Thank you. ครือข่ายและพระชำนาจของสมเดัจพระนส่วนมหาราช อาจกล่าวได้ว่าเกิดจากสองสายสำคัญ คือสายสุขโขทัยและสายอยุธยา โดยเริ่มจากสายสุขโขทัยนั่นเอง เป็นความสัมพันธ์ดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่พระราชบิดาหาธรรมราชา โดยเดิมพระมหาธรรมราชา ชื่อว่าขุนพิเรนทรเทพ เป็นขุนนางที่สืบเชื้อสายราชวงศ์สุขโขทัยมา มีอำนาจราชกิจปกครองจัดการบ้าเรือนต่างๆ ในเขตจังหวัดนุโรกขครเดียวกันก็มีตำแหน่งเป็น ็นขุนพิเรนทอเทพ ซึ่งในตำราหรือกฎหมายตาสามดวง จะบอกว่าคือตำแหน่งที่เรียกว่าตำแหน่งนายทหารนายพระตำรวจคำถามสำคัญคือนายทหารนายพระตำรวจ ในกรมพระราชวังนี่เองทำไมพระมหาธรรมราชาจึงมีตำแหน่งซ้อนทับกัน ตั้งสองตำแหน่งคือตำแหน่งในกรุงศรียา และตำแหน่งที่พิซุโลกตรงนี้เองต้องอาจจะเล่ากล่าว ให้เห็นภาพนิดนึงว่า พระมหาธรรมราชานั้น เดิมคือขุนพิเรนทอเทพดำรงตำแหน่งปกครองหัวเมืองพิซุโลกตั้งแต่ ครั้งพระชัยราชา เป็นเจ้าเมืองและอุปเป็นอุปราชของพิษุโลกหลังจากพระชัยราชาเสด็จขึ้นไปเป็นกษัตริย์ที่กรุงศรียาแล้วนั้น ก็ได้มอบความไว้วางใจให้ขุนพิเรนทรเทพเป็นเจ้าเมืองพิษุโลก ดูแลปกครองอาณาบริเวณหัวเมืองฝ่ายเหนือตรงนี้ ทั้งหมดตรงนี้เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสั่งสมพละกำลัง รวบรวมผู้คนและค่อยๆอาศัยพื้นที่ดั้งเดิมของสายตระกูล พระล่วงเจ้า ยกฐานะตัวเองขึ้นมาจากขุนนางเล็กขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองเหตุการณ การที่ทำให้พระมหาธรรมราชา หรือขุนพิเรนทรเทพเนี่ยเริ่มมีอำนาจและบารมีมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่เมื่อพระชัยราชาเสด็จขึ้นมาเป็นกษัตริย์ที่กรุงศรีอยาแล้ว ต้องการจะไปลบไปมีกิจกรรมการศึกต่างๆ เช่นไปตีเชียงใหม่ ก็ระดมรวบรวมกำลังคน โดยมีขุนนางคนสำคัญ ที่เข้าไปร่วมในการลบในคราวศึกเชียงใหม่ต่างๆ หรือไปทางราชาจักรล้านช้าง ก็ปรากฏว่ากองกำลังของพิษุโลกภายใต้การนำของขุนพี่เรนทรเทพ เป็นถือเป็นกองกำลังสำคัญในการ ช่วยกองทัพกรุงศรียาลบ หลังจากนั้นศึกสำคัญเมื่อหลังจากเสร็จศึกสำคัญต่างๆแล้ว พระชัยราชาเมื่อพระองค์สวรรคต เกิดวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมืองภายใน กรุงศรียาเอง หลังพระชัยราชา คือแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ ซึ่งเป็นอัครชายาคนสุดท้าย ร่วมกับชู้ คือขุนวรงศาธิราช ปราบดาพิเศษ ยกฐานะ ลูกชาย แล้วก็เปลี่ยนแปลงการเมืองภายในโดยยุกยบขุนวรงศาขึ้นเป็นกษัตริย์ เหตุการณ์ตร งนี้เองจึงนำไมาสู่การเปลี่ยนแปลงการเมืองและการขึ้นวารอำนาจของขุนพิเรนทรเทพเพราะ 1. คุณวรวงศาธิราชขอเรียก 7 หัวเมืองเหนือ ซึ่งนำโดยขุนพิเรนทรเทพ ตั้งแต่เมืองพิชัย พิษุโลกกำแพงเพชรอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ต่างๆระดมลงไปเรียกว่า 7 หัวเมืองเหนือเนี่ยไปอยู่ที่กรุงศรีอยา และครั้งนี้เองกลุ่ม7หัวเมืองเหนือเนี่ยได้ถูกวางเกมการเมืองในหลักฐานชาวต่างประเทศเช่น ปิ่นโตบอกเลยว่าขุนวรวงศาธิราชให้มีการแข่งขันกันต่อ ่อสู้กันโดยให้เจ้านายเจ็ดหัวเมืองเหนือต่อสู้กับเสือเหมือนแกนดิเอเตอร์คือมีการแข่งขันเปิดกงเสือขึ้นมา และให้เจ้านายต่อสู้ ปรากฏว่าครั้งนี้เอง เจ้านายเจ็ดหัวเมืองเหนือชนะแต่ทำให้เจ้านายเจ็ดหัวเมืองเหนือภายใต้การนำของขุนพิเรนทรเทพรวมตัวกัน และคิดว่าคงจะต้องเกิดศึกสงครามแน่ จึงไปร่วมมือกับน้องชาย หรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเทียนราชา และพระเทียนราชานี้เองมีพระชายาเป็นเจ้าหญิงและเครือข่ายสุข โขทัยด้วยเช่นกัน ที่รู้จักกันในนามพระศรีสุริโยไทยดังนั้นเองความสัมพันธ์ที่มีความลึกซึ้งและก็ซ้อนทับกันระหว่างหนึ่งขุนพิเรนทรเทพ ซึ่งเป็นเชื้อสายสุขโขทยัย 2. พระศรีสุริโยไทยซึ่งเป็นเชื้อสายสุขโขทยัยจุดเปลี่ยนตรงนี้เองทำให้พระมหาธรรมราชา หรือขุนพิเรนทรเทพ ที่เรารู้จักกันในตั้งแต่แรกแรกเริ่มเนี่ยค่อย ๆ ทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการลบการแก้ปัญหาการเมืองภายในของกรุงศรีอยุธยา ช่วยปราบกบฏและ แล้วก็ยกฐานะให้กับเชื้อสาย และคือกลุ่มเครือญาติสุโขทัยขึ้นเป็นกษัตริย์อยุธยา ชื่อพระมหาจักรพรรดิความดี ความงาม ความเหมาะสมนี้เองขุนพิเรนทรเทพจึงได้รับการอวยยศขึ้นเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลก โดยมีอำนาจสูงสุดเทียบเท่ากับสมัยราชาจักรสุขโขทัย โดยให้เป็นพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้า โดยใช้พระนามเดิมของกษัตริย์สุโขทัยทั้งหมดที่เรียกว่าพระมหาธรรมราชา โดยขุนพิเรนทเทพได้ยกฐานะตัวเองขึ้นเป็นเจ้าเมืองคุมเจ็ดหัวเมืองเหนือครองอยู่ที่สุโลกและมีพระชาตินานามที่รู้จักในตอนนั้นเลยว่า พระมหาธรรมราชาธิราชหลังจากพระองค์ได้ขึ้นครองละครองอำนาจแล้ว กรุงศรียายังได้ดำเนินการสร้างอำนาจให้พระองค์มีมากยิ่งขึ้น โดยการ การให้พระองค์แต่งงานกับลูกสาวของสุริโยไทยชื่อว่าพระวิสุทธิกษัตริย์ การแต่งงานครั้งนี้เป็นการเปลี่ยน โดยส่งเจ้าหญิงจากอายุทยามาแต่งงานกับเจ้าเมืองพิษณุโลก ทำให้การยอมรับเรื่องอำนาจของพระมหาธรรมราชาต่อหัวเมืองเหนือทั้งหมด และกลุ่มเจ็ดหัวเมืองทั้งหมดทำให้การยอมรับอำนาจของมหาธรรมราชาโดยกลุ่มหัวเมืองเหนือทั้งหมดได้รับการทวีความสำคัญยิ่งขึ้น เหตุการณ์ตรงนี้เอง ทำให้พระมหาธรรมราชา ได้สร้างและพัฒนาเมืองพิษณุโลกขึ้นเป็นศูนย์ กำลังของอาณาจักรสุโขทัย โดยมีการตั้งมั่นและมีฐานกำลังที่สำคัญในเขตสุโลกและเริ่มมีการตั้งราชสำนัก และหัวเมืองเหนือขึ้นครั้งแรก ตรงนี้เองอาจกล่าวได้ว่าพิษณุโลกได้ยกฐานะขึ้นเป็นหัวเมืองเหนือ เป็นราชสำนักเมืองเหนือ ที่รู้จักกันในนามว่าพระนครพิษณุโลกเหตุการณ์ความสำคัญนั่นเอง จึงก่อเกิดการพัฒนาจัดระเบียบการปกครองภายในต่างๆ และมีการใช้พื้นที่ตรงนี้สร้างพระราชวังจันทร์ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางอำนาจของพระมหาธรรมราชา และพระวิสุทธิกษัตริย์ ความก้าวหน้าตรงนี้เองความเจริญนี้เอง จึงได้ก่อเกิดเป็นรากฐานสำคัญของสมเด็จพระนเรศวรในเวลาต่อมา